พนักงานตอบว่า100บาท t s chacun แปลว่า คนละหนึ่งร้อยบาทคำว่า chacun ในที่นี้แปลว่า แต่ละคน หากใช้โดยไม่มีที่มาที่ไป แต่หากมีบริบทจะหมายถึงคำนามที่กล่าวถึง เช่น ถ้าเคยพูดถึงหนังสือคือ livre มาก่อน chacun จึงอาจจะหมายถึงหนังสือแต่ละเล่ม เลขจำนวนหนึ่งร้อย ภาษาฝรั่งเศสคือ s จะผันรูปพหูพจน์ได้โดยการเติม s ข้างหลังคำประโยคคำถาม il y a une limite de temps แปลว่ามีการจำกัดเวลาหรือไม่สำนวน il y a ในที่นี้ แปลว่ามี เทียบกับภาษาอังกฤษคือ there is there are ตามด้วยคำนามคำว่าลิมิตเป็นคำนามเพศหญิง เอกพจน์ แปลว่าการจำกัดข้อจำกัดคำว่าตองเป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์ ที่ลงท้ายด้วยอักษร s ตลอดเวลา แปลว่าเวลา หากใช้ในทางไวยากรณ์ จะหมายถึง การไวยากรณ์เช่น temps présent